สำหรับบทเรียนนี้ จะเป็นการอธิบายวิธีการใช้คำกริยาวิเศษในภาษาฝรั่งเศส ที่แผลงมาจากคำคุณศัพท์คำวิเศษในภาษาฝรั่งเศส มีการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ คำวิเศษดั้งเดิมหรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า adverbe primitif และอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคำวิเศษที่แผลงมาจากคำคุณศัพท์ หรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า adverb dérivé d'un adjectif คำวิเศษดั้งเดิมก็คือคำที่ทำหน้าเป็นคำวิเศษโดยเฉพาะ เช่นคำว่า bien แปลว่าดี vite แปลว่าเร็ว mal แปลว่าเลวเป็นต้น ปัญหาที่มักพบเจอคือมีคำคุณศัพท์ดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า a d j e c t i v e dérivé ที่มีความหมายเหมือนกับคำวิเศษดั้งเดิม เช่นคำว่า bon แปลว่าดีเหมือนกันกับคำว่า bien คำว่า rapide ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ และแปลว่าเร็วเหมือนกับคำวิเศษ vite และคำว่า mauvais ซึ่งแปลว่าเลวหรือแย่ ซึ่งตรงกับคำวิเศษ mal ยกตัวอย่างเช่น cette voiture roule vite แปลว่ารถยนต์คันนี้วิ่งเร็ว ในขณะที่ cette voiture est rapide แปลว่ารถยนต์คันนี้เร็ว จะเห็นได้ว่าทั้งสองประโยคนี้ต่างก็ใช้คำว่าเร็วเหมือนเหมือนกัน แต่คำว่าเร็วในทั้งสองประโยคนี้ทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกัน ในประโยค Cette voiture roule vite คำว่า vite แปลว่าเร็วในภาษาไทยแต่มีหน้าที่ไวยากรณ์เป็นคำกริยาวิเศษคือขยายคำกริยา ซึ่งในที่นี้คือ roule ซึ่งมาจากคำว่า rouler ซึ่งเมื่อใช้กับรถยนต์จะแปลว่า วิ่งหรือแล่น ในขณะที่ประโยค Cette voiture est rapide คำว่า rapide ในประโยคนี้ไม่สามารถนำไปใช้แทนคำว่า vite ได้เพราะมีหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกัน ในลำดับต่อไป เรามาดูกันว่าคำวิเศษที่แผลงมาจากคำคุณศัพท์นั้นมีหลักการทำอย่างไร การนำคำคุณศัพท์มาใช้เพื่อแผลงให้เป็นคำกริยาวิเศษนั้น ภาษาฝรั่งเศสกำหนดกฎการทำเอาไว้ 2-3 ข้อดังนี้ ประการที่ 1กำหนดให้ใช้คำลงท้ายด้วยพยางค์สำหรับคำกริยาวิเศษประเภทนี้ทุกคำ ประการที่ 2 คือหากคำคุณศัพท์เพศชายลงท้ายด้วยสระ ให้เติม nofr.ment ได้ทันที ยกตัวอย่างเช่นคำคุณศัพท์ vrai แปลว่าจริงและเนื่องจากลงท้ายด้วยสระอี จึงเติมคำว่าหมต่อท้ายได้เลยทันทีกลายเป็น vraiment แปลว่าจริงๆ อย่างจริง ๆ อีกตัวอย่างหนึ่งคือคำคุณศัพท์ joli แปลว่าสวยงาม ผันรูปเป็น joliment แปลว่าอย่างสวยงาม อีกตัวอย่างหนึ่งคือคำคุณศัพท์ rapide แปลว่าเร็ว ผันรูปเป็น rapidement แปลว่าอย่างเร็ว ประการที่สามคือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ ให้ใช้กฎการเปลี่ยนให้เป็นเพศหญิงมาใช้จากนั้นจึงเติม ment ตัวอย่างเช่นคำว่า vif เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่ามีชีวิตชีวา เมื่อทำให้เป็นเพศหญิงจะได้รูปเพศหญิงคือ vive บวกด้วย ment กลายเป็น vivement แปลว่าอย่างมีชีวิตชีวา ตัวอย่างเช่นคำว่า heureux เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีความสุข เมื่อทำให้เป็นเพศหญิงจะได้รูปเพศหญิงคือ heureuse บวกด้วย ment กลายเป็น heureusement แปลว่าอย่างมีความสุข ตัวอย่างเช่นคำว่า général เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าทั่วไป เมื่อทำให้เป็นเพศหญิงจะได้รูปเพศหญิงคือ général บวกด้วย ment กลายเป็น généralement แปลว่าโดยทั่วไป ต่อไปนี้คือข้อยกเว้นในการสร้างคำวิเศษจากคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ent และ ent จะต้องเปลี่ยนอักษรเต ให้เป็นอักษร em หรือ am ก่อนจากนั้นจึงเติม mon ตัวอย่างเช่น constant แปลว่าสม่ำเสมอจะได้รูปคำวิเศษเป็น constamment แปลว่าอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น prudent แปลว่าระมัดระวังจะได้รูปคำวิเศษเป็น prudemment แปลว่าอย่างระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น suffisant แปลว่าเพียงพอจะได้รูปคำวิเศษเป็น suffisamment แปลว่าอย่างเพียงพอ ประการต่อมาคือคำคุณศัพท์ต่อไปนี้ให้เปลี่ยนอักษร เออ ธรรมดาให้เป็นเออ accent aigu และเติมคำว่า ment ในตอนท้ายคำ profond เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าลึกหรือลึกซึ้ง ผันรูปเป็น profondément แปลว่าอย่างลึกหรืออย่างลึกซึ้ง aveugle เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าบอดตาบอด ผันรูปเป็น aveuglément แปลว่าอย่างตาบอด